สวัสดีค่ะ ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรถนอมพรเราหาจรัสแสงพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ การออกแบบการเรียนรู้ learning design ค่ะ สำหรับโมดูลนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบได้ และ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ได้ค่ะ ซึ่งในโมดูลนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบ และโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ค่ะ โดยในวันนี้นะคะอาจารย์ปัญญาได้พูดคุยกับอาจารย์เก่งเรื่องการสอนของตนเอง ที่สอนผู้เรียนเหมือนกันทั้งชั้น แต่ทำไมผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนจึงแตกต่างกัน มีทั้งสอบผ่าน สอบไม่ผ่าน อาจารย์เก่งจะช่วยแก้ปัญหาให้อาจารย์ปัญญาได้หรือไม่ เราไปชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ สวัสดีครับ อาจารย์เก่งกำลังตรวจข้อสอบอยู่เลยครับ สวัสดีค่ะ อาจารย์ปัญญา ดิฉันตรวจข้อสอบเสร็จพอดีค่ะ มีนักเรียนสอบไม่ผ่านบ้างไหมครับ ไม่มีนะคะ นักเรียนของดิฉันสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หมดทุกคนค่ะ อาจารย์ทำอย่างไรครับ ตอนนี้ผมกลุ้มใจมากเลย ห้องของผมมีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ผมว่าตัวผมเองเนี่ยสอนดีแล้วนะครับ ก็สอนเหมือนกันทั้งห้อง แต่ทำไมผลการเรียนของนักเรียนถึงแตกต่างกัน มีทั้งสอบผ่านแล้วก็สอบไม่ผ่าน ปัญหานี้แก้ไม่ยากค่ะ ถ้าอาจารย์เข้าใจเรื่องระบบ อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ